จิตเพราะคิดถึง มาบางกอกน้องบอกพี่ เขาหลอกทำลาย ำนี้ออกมาหนุ่มพิจิตไม่ผิดหรอก